ความคุ้มเครือแม่งโคตรอึดอัดอะพี่ชอบโยเขานะเรื่องแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอก เป็นแฟนผมนะเหงาอ่ะวัสดี เราขอเบอร์นายได้ไหม ฟ้องมึงนะ ไม่ พี่แค่จองไว้อะ ก็ไม่รู้ เธอมาอยู่ในใจฉัน เธออยู่ในความฝัน เธออยู่ข้างในนั้น ก็แค่ลมชั่ววูบปะวะ ทั้งคืนกูไม่ถนัดวันไนท์สแตนวะตั้งแต่เมื่อไร สวัสดีครับ ผมปิยะปัญชัยศรีนะครับ เด็กๆเรียกผมว่าพี่ยาเต้ย Managing Director ของบริษัท m u ท t i Village นะครับ แล้วก็เป็นผู้จัดละครทูมูทูเดอะซีรีส์นะครับผมบัณฑิตวรกูลนะครับน้องๆ จะเรียกผมว่าพี่หมีนะครับ ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท m u ท t i Village นะครับแล้วก็เป็น Executive Producer ของ Two m ทู n t ทูเดือนแก้วเดือน2นะครับทำไม จริงๆแล้วหลังจากที่จบภาคหนึ่งแล้วอะฮะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีกลุ่มแฟนคลับที่อยากจะติดตามต่อไปเรื่อยๆ เขาอยากรู้ว่าเอ่าเนื้อเรื่องมันจะไปจบลงที่ตรงไหนยังไงอ่ายังเหมือนนิยายไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยมันควรที่จะมีซีซั่นสองมีภาคสองขึ้นมา หลังจากที่เราประกาศไปว่าเราจะออเดชั่นนักแสดงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกระแสที่มานะ ตอนแรก แต่ด้วยความด้วยความที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมันเราเข้าใจแหละว่ามันจะมีแฟนคลับที่รักรักเด็กแต่ว่าเราคิดว่ายังไงโปรเจกต์เราก็ต้องดำเนินการต่อเราก็มีความจำเป็นนะเนาะที่จะต้องมีการออดิชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเสร็จแล้วปรากฏว่าวันนั้นวันที่ออดิชั่นน่ะที่สยามเซ็นเตอร์คราวนั้นน่ะเราไม่คิดว่ากระแสตอบรับมันเข้ามาเยอะนะคนเข้ามาแบบ เกือบพันนะถึงพันได้ เราออดิชั่นกันตั้งแต่เปิดจริงๆเราเปิดกัน9ก้าโมงเช้าเราประชุมกันเสร็จคืนนั้นนะกวจะได้กลับกันก็ห้าทุ่มก็เคยคุยกับน้องน้องนุ่นอ่าน้องนุ่นคือน้องชิฟฟอนเค้กไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยออดิชั่นใหม่เนี่ยเราก็อยากจะเชิญน้องเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เรามีความรู้สึกว่าเดือนเกี้ยวเดือนนะครับมันมันทัช มันก็มีความเป็นนิยายส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นนิยายมันก็มีความเป็นเรียลิตี้ส่วนหนึ่งด้วยนะงครับเราก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสตรงนี้ก็เลยเชิญทิฟฟอนเค้กมาเพื่อเป็นคณะกรรมการค่ะสวัสดีค่ะ และพี่เพนพูมดีนะคะนามปากกาชิฟฟอนเค้กค่ะตอนที่อยู่ในห้องแคสใช่ไหมคะนุก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย ที่เลือกน้องเบนเข้ามา เพราะว่าน้องมีความมีสายตาอะไรที่แบบ ละมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอเราอยู่ตรงนั้นเราเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยอบอุ่นหัวใจรู้สึกจักกะจี้หัวใจเวลาที่น้องแบบ แสดงความละมุนอบอุ่น ตรงนั้นออกมาทำให้น้องได้เข้ามารับบทเป็นหมอป่าหมอป่าเป็นอะไรที่ที่เลือกยากที่สุดนะครับในบรรดาในบรรดาทั้งหมด 6 คน แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะดูครับอย่างอย่างที่บอกแล้วว่าเราอะไม่ได้ดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว เราดูที่อินเนอร์ข้างในด้วย เพราะเรามีความรู้สึกว่าหมอป่าจริงๆอ่ะเขามีความไลฟ์ลี่นะ เขามีความน่ารักและเขามีความมีเสน่ห์ของเขาอยู่เนี่ยครับเขา มีโรคส่วนตัวนะ เหมือนกับหมอป้านิสัยเขานิสัยที่มีโรคส่วนตัวเขาจะแบบมีคนที่แบบเงียบขรึมนะแต่ถึงเวลาที่เขาเขาสิทธิ์ใครเขาจะโชว์ความเป็นความน่ารักความทะเลนความทะเลนออกมาซึ่งผมว่าหมอป่า มันไม่ใช่คนที่แบบจะต้องขรึมตลอดเวลาเวลาเขาอยู่กับวายโยเขาต้องน่ารักได้ เพราะว่าแบบเฮ้ยนี่แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบจะต้องว่านั่งนิ่งกันตลอดเวลา พี่ว่าจุดอ่อนของโยะ ไม่ได้มีแค่ต้นขาละ ตรงไหนอีกอะอืมพี่ไง เจอดอ่เยอะที่เลือกน้องเอิร์ธมาเพราะว่าน้องเอิร์ธมีลุคคุณหนู มีผิวสวยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น้องสามารถตีความบทวายโยในห้องออดิชั่นนั้น ได้ดีค่ะ คือแสดงออกมาได้แบบน่ารัก สมวัยน้องประมาณนี้ค่ะ คือวายโยเองเนี่ย ความที่ว่าในนิยายอ่ะเป็นเด็กที่เป็นลูกหนูนะ เป็นคนที่น่ารัก น่าทนุถนอม น่าใช่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากดูแลคนนี้ ซึ่งเออเอิร์ธอ่ะเอิร์ธจะมีความเป็นเป็นเด็กน้อยที่แบบเฮ้ยเวลาใครๆเห็นแล้วแบบอยากจะเข้าไปแบบเฮ้ยหยิกแก้มไปดูแล นี่คือนี่คือนี่คือนี่คือวายโยจริงๆ และคือวายโยเนี่ย เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนอยู่นิดนึงคือว่า เหมือนจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ แต่จริงๆ แล้ว วายโยไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจเลยนะครับจะเห็นได้จากในนิยายว่าเฮ้ยไม่มั่นใจว่าตัวเองหน้าตาดีไม่มั่นใจว่าตัวเองน่ารัก ต้องทำทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางต้องทำให้ตัวเองเพื่อให้เรียนเก่งเหมือนกดดันตัวเองครับพี่บ้างไหมนะโอเคผู้ป่วยขอร้องไม่ให้บอกคุณพ่อ ถ้าเราอยู่ในฐานะแพทย์อะ คิดแคทเป็นหมอที่ฉลาด แล้วก็ค่อนข้างไวเนื้อไว้ตัว เหมือนเป็นคนสองบุคลิกซึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีความหยิ่งอยู่ในตัว แล้วน้องนาย น้องสามารถเล่นได้ทั้งบทที่วินเหวี่ยงในแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้คือรู้สึกดีใจมากที่เลือกน้องมา เพราะว่าน้องตีความบทที่ดีมากค่ะคิดแคทเองในนิยายก็คือเป็นคนเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดท่าเยอะท่าเยอะ ฟอร์ม เยอะเก็บจัด เก็บเลยเก็บความรู้สึกแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันกับกับกับกับจุงเนี่ยอีนายก็ขี้เหวี่ยงไอจุงเขาจะแย่อย่างเงี้ยแล้วก็ยั่วให้โกรธตลอดเวลาลนายก็จะแบบลำคาญมากเลยนู่นนี่นะแต่สุดท้ายก็ุคู่นี้สนิทกันมากนะคู่นี้ก็สนิทกันมากก็เาคุยกัน ขอโทษขอโพยกันนู่นนี่นั่นกันอยู่ในกองเขาก็อยู่ด้วยกันคู่เนี่ย้ ส่วนส่วนส่วนมิ่งเองนะฮะถ้าดูในนิยายแล้วว่ามิ่งจะเป็นเด็กที่แกล้งที่แกล้งเห็นใครแล้วเข้าไปแกล้งตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาเจอคิดโอ้โหแบบสุดอะควนตีนะง่ายง่ายควนตีนะซึ่งจุงอะจุงเป็นคนที่ควนตีนจริงๆนะมีความกวนมีความกวนมีความดื้อรั้นมีความที่แบบฉันเป็นคนอย่างเงี้ย อยู่ด้วยกันเนี่ยงอกจอเนี่ยแกล้งกันไปแกล้งกันมามันตรงอ่ะมันตรงกันในนิยายอ่ะพี่ ผมมันน่ารำคาญขนาดนั้นเลยเหรอก็ส่วนหนึ่ง ให้กูพูดตรงๆนะแต่มีข้อแม้ว่า อย่าพูดแทรกกู โอเค คือ แป๊บนึงพี่ ผมขอเตรียมใจก่อนนะ โกดคนนี้คนนี้ตอนคัดเลือกจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่านุ่นไปเห็นเขานอกห้องแคสจิบชาอยู่ อยู่กับใครก็ไม่รู้เหมือนคุยกับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบด้วยลุคที่หล่อ แต่ว่าแบบมีความติดดินอย่างเงี้ยเออ มันก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเอ๊ะเด็กคนนี้เหมือนมีอะไรแล้ว พอพอน้องแสดงออกมา เหมือนน้องไม่ได้มีความโหดแบบที่ภายนอกน้องเป็นน้องน้องมีความแบบ ก็เหมือนจะอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ย อืมซึ่งซึ่งซึ่งน้องก็ทำได้ดีในห้องแคส ภูมิเป็นคนที่ขี้เล่น เทเลนต์แต่เวลาเขาอยู่ใกล้ๆด้วยแบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้แบบ มันรู้สึกอยู่แล้วสบายใจนะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่เหมือนกับตอนนั้นคือเราให้ปิดไฟแล้วนอนและจินตนาการ ว่าตัวเองเป็นเด็กนู่นนี่นั่นเป็นเป็นกระบวนการในการละลายพฤติกรรมนะครับ มีเขาคนเดียวที่ร้องไห้เออซึ่งอันนี้ก็เราก็เลย เอ๊ะ มันทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเออมันมีความแบบเซนซิทีฟนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบรูปลักษณ์ออกกล้ามใหญ่ นู่นนี่นั่นเราไม่คิดว่าเอ้ย ทำไมน้ำตามันสั่งได้วะเด็กคนนี้อะไรเงี้ย เออเนี้ยเราก็เลยแบบเออ มันเหมาะเว้ย กับการที่มันแบบเป็นโฟด์โฟเขาเหมาะจะเป็นโฟด์มากพี่บอกว่าขาวหุ่นดีหมายความว่าไงวะน้องมันน่ารัก กูแค่ชมนี่กูผิดด้วยเหรอวะ นี่มึงไม่ไว้ใจโยเลยใช่ไหมกูไว้ใจโย แต่กูอะไม่ไว้ใจมึงเลยอ๋อทำไมพูดนี้วะ นี่น้องไม่มีสิทธิ์มีเพื่อนแต่เป็นผู้ชายเลยไงเออหมอบีมที่เลือกน้องโดมมา เพราะว่าในห้องนั้นวันนั้นโดมแต่งตัวมาในลุคที่แบบเหมือนเป็นคุณชายสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยซึ่งหมอบีมเขาก็ดูเป็นคุณชายสะอาดสะอาดแล้วก็เล่นดีมากด้วยค่ะ ในห้องแคสค่ะก็เลยเลือกน้องโดมมาโดมเป็นคนดูแลการแต่งตัวมาก เนียบตลอดเวลา ยิ้มทีนี้โหแบบสาวๆ หลงอ่ะมันตรงกับคาแรคเตอร์บีมทุกอย่าง รอบ24 นี่โดมลอยมาเลยอะยืนยืน acting ในในในโจทย์กันบ้านที่เราให้ครับ เรารู้สึกเอ้ยเด็กคนนี้มันลอยขึ้นมาเลยว่ะ แล้วแบบเออเราดูแล้วเราเชื่อว่าเด็กคนนี้แม่งเรียนหมอ แล้วสัมภาษณ์ปุ๊บแอดดิจูดอะไรทุกอย่างเออเขาได้นะเออเขาเหมาะเขาเหมาะกับการเป็นบีมเขาเป็นบีมมากหลัเขาไปอยู่กับภูมินี่ คู่นี้เขาจะแบบเป็นคู่ที่แบบแมนแมนแมนแมนเขาสนิทกันเขาจะดูแมนแมนตัวกันดูแมนแมนถ้าไปดูในในในในซีรีส์จะเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายผู้ชายที่อยู่ด้วยกันแล้วมันดีว่ะ นั่งทำอะไรคนเดียววะ นั่งเล่นเกมไปเรื่อยฮะไม่มีอะไรทำเบื่อโอ้ยกูนั่งด้วยได้ปะคือ เนี่ยกูเหงาว่ะ สิ่งแรกที่เราทำคือเนื่องจากเนื่องจากว่าเราทำซีรีส์เราส่งเด็กทุกคนเนี่ยเข้าไปเวิร์กช็อปการแสดงกับทางครูซอนะครูซอก็เข้ามาเคี่ยวเด็กทั้ง 6 คนแล้วเป็นการเวิร์กช็อปที่ดีมาก เด็กจากที่บางคนนี่แบบว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยติ้งไม่ได้เลย acting แบบศูนย์หลังจากที่ผ่านคอร์สของครูสอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเด็กบางคนแบบจากศูนย์น่ะแล้วขึ้นมาแบบ8ปดเก้าอ่ะอาจจะยังไม่สิบแต่เจ็ดแปดเก้าแล้วซึ่งแบบเฮ้ยเขามีความตั้งใจ เขามีความมุ่งมั่นจริงๆเขาอยากจะเป็นนักแสดง เวลาเขาเวิร์กช็อปเขาเต็มที่ แล้วมันทำให้เด็กทั้ง 6 คนเนี่ยมีการพัฒนาการแสดงที่ดีมาก อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราพัฒนาเด็กก็คือในเรื่องของ appearance ภายนอกก็มีการตั้งแต่ดูแลเรื่องของหน้าตาทรงผมเราก็จับเด็กทุกคนมาดูลุกดูอะไรปรับลุกปรับอะไรกัน เรื่องของสิ่งที่นี้ที่เราเราเรามีก็คือเด็กบางคนต้องร้องเพลงในซีรีส์เราก็จับเรียนร้องเพลง แล้วก็จะมีเรื่องของเปียโน เราก็ส่งเอิร์ธไปเรียนเปียโนพื้นฐานนิดๆเพราะว่าน้องต้องเล่นเปียโนในฉากดูแล้วเป็นเป็นเป็นมืออาชีพนะ คือเพิ่มสกิลให้เขาไปเรื่อยรวมถึง attitude ในการทำงานใในวงการบันเทิงด้วยครับ ในการทำงานในการเข้ากับแฟนคลับในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องต้องทำตัวยังไงเพราะว่าแต่าลืมว่าน้อง 6 คนใหม่มาก สร้างความมั่นใจให้น้องปรับ attitude ให้น้อง ครับ สวัสดีครับ ผมชื่ออาร์มอนุสรสร้อยสงิมนะครับ เป็นพ่วงกับซีรีส์เรื่องชูมูลชูครับ การเป็นผู้กำกับแล้วก็ acting coach ในเวลาเดียวกันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายผมมากเลย เพราะว่ามันเป็นงานที่ยากนะ การที่เป็น acting coach ด้วยและ กำกับด้วย เพราะว่าผู้กำกับเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่แบบการแสดงอ่ะคือผู้กำกับมันต้องดูภาพรวมทุกอย่าง แต่ว่า acting coach เนี่ยต้องเจาะลึกไปที่การแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับวิธีการทำงานของผมคือว่าผมจะมีการเวิร์กช็อปกันก่อน ก็สมมติว่าสัปดาห์นี้เราจะมีถ่ายซีนนี้ซีนนี้ แล้วก็เราลิสต์กันมาว่าซีนไหนที่ยากอะไรเงี้ยครับก็จะให้นักแสดงทุกคนมา เวิร์กช็อปละลายพฤติกรรมกันเพื่อพอไปอยู่หน้าเซตปุ๊บผมก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากอะไรเงี้ยครับโดยรวมแล้วน้องทุกทั้ง 6 คนเนี่ยเขาก้าวกระโดดจากคนที่การแสดงเขาไม่ได้เลยอะ่ะบางคนพูดยังไม่ชัดเลยอะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยถ่ายไปเรื่อยเวิร์กช็อปไปเรื่อยคือเราเวิร์กช็อปกันประมาณ 2 เดือนก่อนถ่ายทำ แล้วพอเราได้ถ่ายทำจริง ๆ เราเห็นความเป็นนักแสดงในมืออาชีพในตัวเขาและในหนังเรื่องแรกในซีรีส์เรื่องแรกเขาเราเราเราเห็นอะไรพวกนี้แล้ว ดังนั้นผมคิดว่าน้องหกคนนี้แบบมีอนาคตด้านการแสดงได้ไกลแน่นอนครับ